รายวิชาการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา การนำเสนอสื่ออินเตอร์แอคทีฟ การนำเสนอ หรือเรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า presentation เป็นการบรรยายหรือนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ฟัง โดยอาจมีอุปกรณ์ประกอบการบรรยายหรือไม่ก็ได้ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย ในอดีต การเตรียมงานนำเสนอแต่ละชิ้นต้องเตรียมตัวกันมากพอสมควร ตัวอย่างง่ายๆ ได้แก่ การบรรยายหน้าชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอค่อนข้างยุ่งยาก เริ่มจากการเตรียมเนื้อหา นำภาพมาประกอบ นำข้อมูลที่มีเขียนลงบนแผ่นสไลด์หรือเขียนบนแผ่นใส และบางครั้งอาจมีการอัดเสียงประกอบการบรรยายร่วมด้วย จุดประสงค์ของการใช้สื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการนำเสนอได้แก่ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการคิด การตัดสินใจ ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ ผู้รับข้อมูลอาจเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยจนถึงกลุ่มใหญ่ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อเน้นความรู้และทัศนคติ เป็นลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว ใช้มากในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานด้านธุรกิจ อาจต้องใช้อุปกรณ์ต่อพวกอื่นๆ เพื่อเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อน หรือเพื่อต้องการให้ผู้ชมได้ชื่นชมและคล้อยตาม เน้นโครงสร้างและรูปแบบการให้ข้อมูลเป็นต้น รูปแบบการนำเสนอสื่อสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. แบบเชิงเส้น หรือ linear progression รูปแบบนี้คล้ายกับการนำเสนอหน้าหนังสือ แต่ละเฟรมจะเรียงลำดับกันไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนถึงเฟรมสุดท้าย การเข้าถึงระบบงานมัลติมีเดียรูปแบบนี้ จึงเหมือนกับการนำเสนอไฮเปอร์เทคแบบไกด์ทัวร์ที่ใช้ข้อความเป็นหลักในการดำเนินเรื่อง แต่ก็สามารถใส่เสียง ภาพวิดีทัศน์ และภาพแอนิเมชันลงไปได้ เรียกรูปแบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Electronic Stories 2. แบบอิสระหรือ Perform Hyper Jumping รูปแบบนี้ผู้ใช้มีสิทธิ์ข้ามไปมาระหว่างเฟรมใดเฟรมหนึ่งได้อย่างอิสระ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจจากผู้ใช้ให้ติดตามระบบงานมัลติมีเดีย การนำเสนอด้วยมัลติมีเดียที่ยึดโครงสร้างตามรูปแบบนี้ จะต้องระมัดระวัง ไม่ให้การข้ามไปมาเกิดการหลงทาง นับว่าเป็นจุดอ่อนประการสำคัญของรูปแบบนี้ รูปแบบอิสระจึงเหมาะสำหรับข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ผู้ออกแบบจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะนำเสนอ และจะต้องมีแผนการนำเสนอที่ชัดเจน 3. แบบวงกลม หรือ circular path การนำเสนอมัลติมีเดียรูปแบบวงกลม ประกอบด้วยการนำเสนอแบบเชิงเส้นชุดเล็ก ๆจำนวนหลายชุด เชื่อมต่อกันเป็นชุดใหญ่ ที่ทำงานคล้ายกับวงกลม ซึ่งหมายถึง เป็นการวนครบรอบ โดยอาจจัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ในรายการให้เลือกของโปรแกรมก็ได้ ดังนั้นรายการให้เลือกจึงเป็นจุดที่รวมเฟรมการนำเสนอหลาย ๆ ชุดเข้าด้วยกัน รูปแบบนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่สัมพันธ์กันในแต่ละส่วนย่อย ๆ แต่จำแนกออกเป็นหลายหัวข้อ แบบฐานข้อมูลหรือ Database รูปแบบการนำเสนอนี้ใช้หลักการจัดการฐานข้อมูลเป็นหลัก โดยใช้ดัชนีคำ เป็นตัวค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง จึงเหมาะสำหรับการนำเสนอพจนานุกรมศัพท์ในระบบมัลติมีเดีย ก็สามารถประยุกต์ใช้กับข้อมูลอย่างอื่นๆ ได้ดีเช่นกัน 5. แบบผสมหรือคอมเพล n เป็นรูปแบบที่นำเอาจุดเด่นของแต่ละรูปแบบมาผสมผสานกัน ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบงานมัลติมีเดีย ว่าจะยึดรูปแบบใดเป็นโครงสร้างหลัก และรูปแบบใดเป็นโครงสร้างรอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่ใช้แพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย การเตรียมการนำเสนอสื่ออินเทอร์แอคทีฟ ในการเตรียมการนำเสนอสื่ออินเทอร์แอคทีฟนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยจำแนกดังต่อไปนี้ อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์หมายถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น CPU จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมควบคุม หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ ให้ความสำเร็จตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ หมายถึงชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เราเรียกชุดคำสั่งดังกล่าวนี้ว่า โปรแกรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมการใช้งานต่างๆ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ หมายถึง โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องโดยตรง โปรแกรมใช้งานหรือโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่ต้องการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องอาศัยการสั่งงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้งานต่างๆ หมายถึง โปรแกรมอีกประเภทหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล หรือในระหว่างที่กำลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยปกติแล้ว โปรแกรมอัตประโยชน์ จะทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมประกอบด้วยโมเด็ม โมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลและแปลงจากสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก เพื่อส่งผ่านข้อมูลทางสายโทรศัพท์คู่สายโทรศัพท์ การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้สายโทรศัพท์ จะช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 ตัว สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากสแกนเนอร์ สแกนเนอร์ มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด ให้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในการแสดงผลที่หน้าจอทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันมีกล้องถ่ายรูปที่สามารถถ่าย และให้ภาพเป็นดิจิตอลอิมเมจได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลงภาพ ทำให้สามารถประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนั้นยังสามารถใช้ถ่ายภาพจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ แทนการสแกนภาพได้อีกด้วย แผ่นซีดีหรือซีดีไรเตอร์ เพื่อใช้บันทึกเรื่องราวจากสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เนื่องจากแผ่นซีดีเป็นสื่อที่มีความจุข้อมูลสูง กล้องถ่ายวิดีโอ ปัจจุบันมีขนาดเล็กและเป็นประเภทดิจิตอลมีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพได้คมชัด และสะดวกต่อการพกพาไปในที่ต่างๆ ไมโครโฟน ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง โดยทั่วไปแล้ว ไมโครโฟนมี 2 แบบ คือ แบบที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงในตัว โดยอาศัยวงจรภายนอก ช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้น เรียกว่าไดนามิกไมโครโฟนส่วนอีกแบบหนึ่ง จะมีแหล่งจ่ายไฟในตัว เช่น ฐานไฟฉายก้อนเล็ก หรือจากสายจ่ายไฟเลี้ยงเป็นต้น ซึ่งเรียกว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน โดยไมโครโฟนประเภทนี้จะให้คุณภาพเสียงดีกว่าแบบแรก การ์ดเสียง การ์ดเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างและจัดการกับระบบเสียงในเครื่อง เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในคอมพิวเตอร์ เพราะในปัจจุบันระบบปฏิบัติการรองรับการแสดงผลทางเสียงอย่างเต็มรูปแบบ สามารถรับและส่งสัญญาณเสียงพร้อมกันได้ การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับคุณภาพการใช้งานซาวการ์ด ซึ่งในปัจจุบันมักจะรวมมากับบอร์ด หากต้องการคุณภาพดีมากขึ้น ควรซื้อเพิ่มเติม ลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผลทางเสียง ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้ระบบมัลติมีเดียกันมากขึ้น ลำโพงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ จะมีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงอยู่แล้วในตัว สังเกตจากการมีสายไฟเสียบและปรับความดังค่อย การ์ดวิดีโอ มีหน้าที่นำสัญญาณวิดีโอเข้า แต่แปลงสัญญาณวิดีโอออก การเผยแพร่ข้อมูลทางซีดี การเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียจากแผ่นซีดีรอมนั้น โดยมากมักจะมีมัลติมีเดียที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจะเก็บสื่อได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพกราฟิก เสียงภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว และการจำลองสถานการณ์ โดยมากจะนิยมใช้แผ่นซีดีรอมเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และเปลี่ยนแปลงน้อย การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การเลือกใช้มัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต ยังมีข้อจำกัดทางด้านความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลที่มีปริมาณมากในแต่ละไฟล์ เช่นวิดีโอ จึงต้องการเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงเป็นต้น